ค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะ เราก็จะมาเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับการเตรียมเอกสารการสอบใบคุณวุฒิวิชาชีพค่ะสำหรับผู้ที่สนใจ ขอเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ชั้นหนึ่ง มีกระบวนการดังต่อไปนี้ สามารถเข้าขอรับคำแนะนำและรายละเอียดจากองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ หรือที่ www.tpqi.go.th ในสาขาวิชาชีพ สาขาอาชีพ และชั้นคุณวุฒิวิชาชีพ ที่ตนมีความสามารถ และมีคุณสมบัติครบ โดยเตรียมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ ผู้สมัคร กรอกข้อมูลลงในแบบยื่นคำขอ พร้อมแนบเอกสาร หลักฐาน เจ้าหน้าที่รับคำขอประจำองค์กรรับรองพิจารณาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบคำขอ เอกสาร หลักฐานประกอบ หรือประสบการณ์ของผู้สมัคร พร้อมทั้งออกหลักฐานการรับเรื่อง กรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบตามกำหนด เจ้าหน้าที่จะให้ผู้สมัครกลับไปทบทวนหลักฐาน หรือประสบการณ์ใหม่ แล้วนำกลับมายื่นใหม่อีกครั้ง จากนั้นเจ้าหน้าที่ที่รับคำขอ จะรวบรวมเอกสาร หลักฐานประกอบ และข้อมูลส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่สอบ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐาน ว่าสามารถเป็นผู้เข้ารับการประเมินได้หรือไม่ องค์กรรับรอง ทำการแจ้งรายชื่อสำหรับผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ ให้เป็นผู้เข้ารับการประเมิน พร้อมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์กรรับรองดำเนินการกำหนด และนัดหมายวันเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เจ้าหน้าที่องค์กรรับรองดำเนินการพิมพ์เอกสารสำคัญแสดงตัว และใบชำระของผู้เข้ารับการประเมิน จากระบบฐานข้อมูลการให้บริการ ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประเมินสมรรถนะตามชั้นคุณวุฒิวิชาชีพที่ขอรับการประเมิน ผู้เข้ารับการประเมิน เข้ารับการประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยลงนามในบัญชีรายชื่อ ผู้รับการประเมินสมรรถนะ ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ให้แก่เจ้าหน้าที่ขององค์กรรับรอง เพื่อเป็นการยืนยันตัวบุคคล มาเริ่มกันที่คำแรกนะคะคำว่า ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือว่าวิชาเอกนะคะ ในภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่าเซมโมหรือว่าเซนโคก็ได้ค่ะ อีกครั้งนะคะเซมโมหรือว่าเซนโค แปลว่าความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือว่าวิชาเอกค่ะ ต่อมานะคะ การสมัครนะคะ ภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าโมชิโคมิโมชิโคมิ แปลว่าการสมัครค่ะ ต่อไป การเตรียมนะคะ ภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าจุนบิ หรือว่า โยยอีกครั้งนะคะจุนบิ หรือว่า โยยแปลว่าการเตรียมค่ะ ถัดมานะคะคำว่า ใบสมัครนะคะ ก็จะคล้ายๆกับคำว่าการสมัครเลย แต่เติมใบเข้าไปนะคะ ก็จะเป็นคำว่าโมชโกมิโชนะคะ เติมคำว่าโชเข้าไปนั่นเองค่ะ อีกครั้งนะคะโมชโกมิโชแปลว่า ใบสมัครค่ะ ถัดมาคำว่าเอกสารนะคะ ภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าโชรุยโชรุยแปลว่าเอกสารค่ะ ส่วนคำว่า หลักฐานนะคะในภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่า โชเมโชโชเมโชแปลว่า หลักฐานค่ะ ต่อไปนะคะคำว่า ประวัติส่วนตัว ภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าดีเลกโชดีเลกโชแปลว่า ประวัติส่วนตัว ถัดมาประวัติการทำงาน หรือว่าประสบการณ์ทำงานนะคะ จะใช้คำว่า ชกคุเรกิชกคุเรกิแปลว่า ประวัติการทำงานหรือว่าประสบการณ์ทำงานค่ะ ถัดมาคำว่า ส่งนะคะ เราจะใช้คำกริยาคำว่าโอคุริมัสหรือว่าเทชุตสึโอคุริมัสหรือว่าเทชุตสึนะคะ แปลว่า ส่ง ถัดไปเอกสารแสดงตัวนะคะ ภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่า มีบุญโชเมโชมีบุญโชเมโชก็จะหมายถึงเอกสารแสดงตัว ซึ่งในเอกสารแสดงตัวนะคะ ก็จะมีเอกสารพาสปอร์ตนะคะ ภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้คำว่า พาสปอร์ตพาสปอร์ตก็มาจากคำว่าพาสปอร์ตในภาษาอังกฤษเลย แต่ว่าออกเสียงเป็นแบบภาษาญี่ปุ่นนะคะ ถัดไปเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบนะคะ ภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่า ทันโตชาทันโตชาแปลว่า เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ถัดมานะคะ การยื่นขอหรือว่า ยื่นคำร้องนะคะ ภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่า ชินเซ ชินเซ แปลว่า การยื่นขอหรือว่ายื่นคำร้องค่ะ คำสุดท้ายนะคะ คำว่าตรวจสอบ หรือว่า เช็ค นะคะ คอนเฟิร์ม ก็ภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่า คักคุนิงคักคุนิงแปลว่าการตรวจสอบหรือว่าการเช็คค่ะ